าูวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ระบบสร้างโมบายแอปพลิเคชันเพื่อผู้ประกอบการ โลกของธุรกิจในยุคปัจจุบัน หากเจ้าของธุรกิจมีโมบายแอปพลิเคชันก็จะช่วยทำให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจและสินค้าได้สะดวกขึ้นนะครับ แต่การพัฒนาระบบนั้นต้องใช้เวลานานและใช้งบประมาณสูง ข่าวดีคือ ตอนนี้ผู้ประกอบการไทย พัฒนาระบบสำหรับการสร้างโมบายแอปพลิเคชันในราคาที่เข้าถึงได้ และใช้เวลาไม่นาน มาช่วยผู้ประกอบการไทยแล้วค่ะ บริษัทโมบิกจำกัด ดำเนินงานพัฒนาและออกแบบระบบ Create Mobile App Maker สำหรับการสร้างโมบายแอปพลิเคชันให้กับผู้ประกอบการ SME ช่วยเพิ่มยอดขายทางธุรกิจ ทำให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจเพียงแค่คลิกเดียว หมดปัญหาการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ยุ่งยาก ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการพัฒนาระบบ จุดเด่นของ Create Mobile App Maker คือผู้ใช้บริการ สามารถจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ CMS อัปเดตได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีฟีเจอร์รองรับมากกว่า 20 ฟีเจอร์ เช่น ระบบช้อปปิ้งคาร์ดคูปอง Notification Message ระบบรายงานและสถิติการใช้งาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kweate.com สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000